สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกผมทางช่องของค่ายบางอีนะครับ ผมวันนี้เรามาชมนะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับต่อนกอีลุ่มนะครับเป็น บ่วงต่อนกอีลุ่มนะครับ เป็นงานนกยางนะครับบ่วงแขวนนะครับ พร้อมลำโพง พร้อมชุดเสียงนะครับ วันนี้เรามาชมกันนะครับในหนังเซตจะมีอะไรมั่งนะครับผมนะ ในหนึ่งเซตจะมีตัวบ่วง ตัวลำโพงตัวแมมเสียง แล้วก็ตัวนกนะครับสี่อย่างเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับผมในสี่อย่างนี้นะครับผมเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับเป็นงานบ่วงนะครับ เป็นชุดบ่วงนะครับ เป็นชุดบ่วงนกอีลุ่มนะครับ เป็นบ่วงแขวนนะครับผมนะครับเป็นบ่วงแขวนนะครับ ผม 41บ่วงนะครับ งาน 41บ่วงนะครับ นะบ่วงกว้าง 4.5 นิ้ว นะครับผม ต่อด้วย สาย PE นะ ครับ ต่อด้วย สาย PE นะ ครับ ผม ห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองตัว S นะครับผม นะครับ ห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองตัว S นะครับผม นี่คืออบ่วงนกอีลุ่มนะครับผม แล้วก็จะมีชุดบ่วงปักด้วย นะครับ บ่วงเดี่ยว บ่วงผีเสื้อ นะ ครับ จะมีทั้งหมดเลย นะครับผม ที่ผมเอามาวันนี้เฉพาะ บ่วง แขวน นะครับ ผม ใครที่อยากได้ บ่วงผีเสื้อหรือบ่วง เดี่ยวก็มีนะครับผมนะฮะโอเค นะครับผมสำหรับตัวที่2นะครับผมเป็นตัวแมมเสียงนะครับผมนะฮะตัวแมมเสียงนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับนะตัวแมมเสียงจะใส่เฉพาะเสียงนกอีลุ่มเข้าไปนะครับ จะใส่ เฉพาะเสียงนกอีลุ่มเข้าไปในแมมนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าคนไหนที่จะเพิ่มเสียงก็แจ้งมาได้นะครับผมว่าต้องการเสียงอะไรเพิ่มนะครับผมปกติแล้วผมจะใส่แค่เสียงเดียวนะครับผมเพราะว่ากลัวว่าลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วจะรบกวนการใช้งานของลูกค้านะครับผมโอเคนะครับ เรียบร้อยสำหรับชุดเสียงนะครับผมแล้วก็ตัวที่3ที่ต้องมีก็คือตัวตัวลำโพงนะครับผมนะ โอเค นะครับผมนี่คือตัวลำโพงนะครับเป็นงานลำโพงบลูทูธนะครับสายชาร์จนะครับ ตัวนี้ไม่ใช้แบตแบตเตอรี่เป็นเป็นงานชาร์จนะครับผมไม่ใช่ฐานนะครับผมนะเป็นงานชาร์จแบตเตอรี่นะครับใช้ที่ชาร์จซัมซุงนะวีโวอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในกันนะครับผมนะฮะ อ่า นี่คือตัวข้างในนะครับ ตัวลำโพงนะครับ ตัวลำโพงตัวนี้บลูทูธได้นะครับผม แล้วก็ตัวเปิดกดค้างไว้ตรงนี้นะครับ ก็สามารถเปิดบลูทูธเปิดเสียงได้เลยนะครับผม ผมจะใส่เสียงนกอีลุ่มแล้วก็ในแมมเมื่อกี้นะ ในแมมตัวนี้นะครับ ตัวเล็กนะอ่าแมมตัวเล็กนะครับผม แล้วก็ใช้กับเสียบตรงนี้นะครับ เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผม กับลำโพงตัวนี้นะครับ ก็ได้ยินเสียงเสียงนกอีลุ่มไปเลยนะครับผม ว่าผมจะใส่เสียงนกอีลุ่มเข้าไปในนี้แล้วนะครับผมนะ เรียบร้อยสำหรับสามอย่างนะครับผมแล้วก็ตัวที่ 4 นะครับผมนะตัวที่ 4 เป็นงานนกนะครับผมตัวนกยางนะครับผมเป็นงานตัวนกยางนะครับ ตัวนี้ใช้ทนนะครับผมตัวไม่ใหญ่เกินนะครับนะ ผมไม่ได้ทำตัวใหญ่เกินนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวกลางๆนะครับผมนะเป็นทรงนกหนุ่มๆนะทรงดุนิดนึงนะฮะ สงดุนะครับผมนะโอเคนะครับผมตัวนี้ไม่ไม่มีไม่มีกลางปีกนะครับผมนะมันจะมีแบบกลางปีกแล้วก็แบบไม่กลางปีกนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เป็นงานกลางปีกนะครับผมนะโอเคทั้งหมดนี้มีเก็บเงินปลายทางนะใครที่จะเอาเฉพาะนกก็ได้จะเอาเฉพาะแมมจะเอาเฉพาะบ่วงก็ได้นะครับผมนะ ทั้งหมดนี้มีเก่เงินปลายทางนะครับผมเบอร์ติดต่อใต้คลิป ลูกค้าสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ ลูกค้าสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะของค่ายบางอีนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยทางช่อง YouTube ผมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ ผมนะ สวัสดีครับ